ที่จะนำมาซึ่งความอับอาย ใกล้เข้ามาทุกขณะ จึงตรัสถามว่า แผนการอย่างไรอีก เรายังไม่เห็นแผนการของท่าน ประสบผลสำเร็จสักอย่าง เมื่อไม่สามารถตีวิเทหรัฐแตกเราก็จะกลับเกวัตกราบทูลว่า หากกลับพวกเราจะได้รับความอับอาย จะถูกเยาะเย้ยว่า พระเจ้าจุลนีและพระราชาถึงหนึ่งร้อยเอ็ดพระองค์ ยังไม่สามารถเอาชนะวิเทหรัฐได้ มโหสถเป็นบัณฑิต แม้ข้าพระองค์ก็เป็นบัณฑิต พวกเราจะชนะด้วยเล่อย่างหนึ่ง พระราชาตรัสถามว่า เล่อะไร เกวัตทูลสนองว่า พวกเราจะทำธรรมยุทธ กับมิถิลานคร พระราชาตรัสว่าอะไรคือธรรมยุทธ์เกวัตทูลตอบว่าเหล่าทหารไม่ต้องรบด้วยคมดาบ แต่บัณฑิตทั้งสองคนของพระราชาทั้งสองฝ่าย จะรบด้วยคมปัญญา ถ้าบัณฑิตคนใดไหว้คนนั้นถือว่าแพ้มโหสถยังเป็นเด็ก เมื่อเห็นข้าพระองค์ มโหสถจึงต้องไหว้ เมื่อใดที่มโหสถไหว้ข้าพระองค์ แคว้นวิเทหรัฐก็ชื่อว่าพ่ายแพ้ การรบที่ไม่ต้องใช้คมดาบเช่นนี้ ชื่อว่าธรรมยุทธ เป็นชัยชนะอย่างบัณฑิต มโหสถทราบแผนการจากสายลับ จึงคิดว่าศึกครั้งนี้ ถ้าเราแพ้ เกวัตปุโรหิต ก็อย่าเรียกเราว่าบัณฑิต อีกต่อไป พระเจ้าจุลนี รับสั่งให้เขียนราชสาร ความว่า พรุ่งนี้จะมีธรรมยุทธ์แห่งบัณฑิตทั้งสองฝ่าย ผู้ใดไม่ธรรมยุทธ์ผู้นั้นชื่อว่าพ่ายแพ้ แล้วส่งไปถวายพระเจ้าวิเทหรัฐพระเจ้ากรุงมิถิลา ได้ทรงสดับราชสารนั้น จึงเรียกมโหสถมาแจ้งให้ทราบมโหสถกราบทูล ให้ตอบพระราชสารรับคำท้า ขอให้กองทัพปัญจาลมาสนามธรรมยุทธ์ทางประตูพระนคร ด้านทิศตะวันตก มโหสถคิดว่า วันพรุ่งนี้ เกวัตจะพบกับความพ่ายแพ้ จึงสั่งให้เตรียมสนามธรรมยุทธ์ทุกประการ ฝ่ายสายลับที่มโหสถวางไว้ ไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ต่างคิดว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอ จึงวางแผนเตรียมการที่จะติดตามเกวัตเพื่ออารักขามโหสถ หากเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้น จะได้ช่วยมโหสถไว้ทัน พระราชาทุกพระองค์เสด็จไปสนามธรรมยุทธ์ยืนคอยสังเกตการอยู่ห่างๆแม้พรามเกวัตก็ไปที่นั้นเช่นกัน มโหสถอาบน้ำแต่งตัวเต็มยศเสนาบดีตั้งแต่เช้ามืด ทานอาหารเสร็จแล้ว ทอดระยะเวลาให้ผ่านไปครู่หนึ่ง จนตะวันขึ้น สายแดดแรงจึงเข้าเฝ้า พระเจ้าวิเทหรัฐ พระราชาตรัสถามว่า มโหสถ ลูกต้องการนำอะไรไปบ้าง มโหสถกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตนำแก้วมณีไปด้วย พระราชาก็ทรงอนุญาต มโหสถนำแก้วมณีลงจากพระราชนิเวศ ขึ้นรถม้าสินทบมุ่งตรงไปสู่ประตูพระนคร มิได้หวาดวันสะทกสะทาน มีทหารหนึ่งพันนาย ที่เป็นสหชาติติดตามไปด้วย ครั้นออกจากพระนครแล้ว ก็มุ่งหน้าสู่สนามธรรมยุทธ์ว่องไว องอาจดุจพญาราชสี ขณะนั้น รามเกวัตเสนาบดีแห่งมหานครปัญจาระ ยืนชะเง้อคอยการมาของมโหสถ ตั้งแต่เช้าจนสาย ถูกแดดแผดเผาเหงื่อไหลโสมกาย งุ่นงานอืดอาดคับข้องใจ พระราชาทุกพระองค์ เห็นสิริรูปพระโพธิสัตว์ ต่างส่งเสียงบอกกันและกัน เออกระเริกว่า นั่นมโหสถบัณฑิต เขาว่า เป็นแค่ลูกขหบดีชาวชนบทจากหมู่บ้านนอกพระนคร แต่ได้เป็นถึงเสนาบดีแห่งมิถิลานคร มโหสถ เสนาบดีแห่งมิถิลานคร ถือแก้วมณีเดินตรงเข้าไปหาพรามเกวัตฝ่ายเกวัตเสนาบดี แห่งมหานครปัญจาละ เห็นมโหสถก็เผลอสติลุกขึ้นต้อนรับกล่าวว่า มโหสถ เราต่างก็เป็นบัณฑิตสนองงานพระมหากษัตริย์ด้วยกันทั้งสองคน เรามารอท่านนานแล้ว ท่านไม่มีเรื่องบรรณาการสำหรับแขกผู้มาเยือนถึงบ้านเมืองบ้างหรือ มโหสถตอบว่า ท่านบัณฑิต ข้าพระเจ้าหาบรรณาการ ที่สมควรแก่ท่านอยู่นาน คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก จึงกราบทูลพระราชา พระองค์ โปรดให้นำแก้วมณีมาเป็นบรรณาการ ข้าพเจ้าเพิ่งได้มาเดี๋ยวนี้เองจึงต้องชักช้า ขออภัยด้วยที่คอยนาน เชิญรักแก้วมณีอันเป็นเครื่องบรรณาการแห่งมิติลานครนี้ เกวัตเห็นแก้วมณีสำหรับพระมหากษัตริย์รุ่งเรืองอยู่ในมือมโหสถ ก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจว่า มโหสถจะให้ตนเป็นบรรณาการ แล้วยื่นมือออกไปรับ มโหสถแกล้งปล่อย ให้พระตกลงพื้นใกล้เท้า เกวัตรีบก้มลงหยิบทันที มโหสถได้โอกาส จึงกดหัวเกวัตไว้ไม่ยอมให้ลุกขึ้นได้ มือข้างหนึ่งกดหัวไว้ อีกข้างหนึ่งจับชายกระเบนไว้ แต่ปากก็พูดให้ได้ยินไปทั่วเหมือนตกใจว่า ลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าเป็นเด็กปูนหลานท่าน อย่าไหว้ข้าพระเจ้าเลย แล้วกดหัวเกวัดให้กระแทกที่พื้น จนหน้าผากแตกเลือดไหล แล้วพูดให้ได้ยินเพียงสองคนว่า แกคิดจะให้ข้าไหว้แกหรือ กล่าวจบ จึงจับคอเกวัตโยนไปตกราวหนึ่งอุสภะ เกวัตลุกขึ้นวิ่งหนีไปด้วยความอับอาย เหล่าทหารของมโหสถ เก็บแก้วมณีไว้ เสียงที่มโหสถร้องว่า ลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิด อย่าไหว้ข้าพเจ้าเลย นั้นได้ยินทั่วกองทัพ ทหารของมโหสถ ก็ตะโกนสามทับลงไปว่า เกวัดกราบเท้ามโหสถแล้ว ต่างโห่ร้องแซ่เป็นเสียงเดียวกัน พระราชาทั่วชมพูทวีป ตลอดจนพระเจ้าจุลนีมองเห็นเกวัดน้อมกายลงแทบเท้ามโหสถต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง คิดว่า บัณฑิตของพวกเราไหว้มโหสถแล้ว พวกเราพ่ายแพ้แล้ว มโหสถ จะไม่ไว้ชีวิตเราแน่ ต่างแตกตื่นขึ้นม้าของตน พวกหนีกลับปัญจารนคร ทหารของมโหสถ เห็นพระราชาหนีไปแล้ว จึงบอกกันและกันว่า พระเจ้าจุลนีพาพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์หนีไปแล้ว ต่างโห่ร้องกึกก้อง เหมือนทหารตามตีข้าศึก พระราชาทุกพระองค์ได้สดับเสียงนั้น ต่างกลัวตายพากันแตกทับหนีไป มโหสถแวดล้อมเสนางคณิกรกลับเข้าสู่มิถิลานคร กองทัพพระเจ้าจุลนี หนีไปไกลถึงสามโยน์ เกวัตจึงตามทัน แล้วกล่าวว่า พวกท่านอย่าหนีไป เราไม่ได้ไหว้มโหสถ หยุดเถิด พวกทหารไม่เชื่อ ไม่ยอมหยุด ยังคงเดินทางต่อไป ต่างพากันด่าเกวัตว่ารามชั่วไร้ธรรม บอกว่าจะทำธรรมยุทธ์ แล้วมาไหว้มโหสถคราวหลาน พวกเรา จะไม่ทำตามท่านอีกแล้ว เกวัตจึงรีบพวกมาไปอย่างรวดเร็ว อธิบายให้กองทัพตลอดจนพระราชาทั้งหมด เชื่อว่า ตนไม่ได้ไหว้มโหสถ แต่ถูกมโหสถลวงด้วยแก้วมณีรันอธิบายให้กองทัพเชื่อแล้ว จึงจัดทัพ ซึ่งแตกกระจัดกระจายเป็นรูปกระบวน กลับสถานที่ตั้งค่ายอีกครั้ง พระราชาจุลนี ตรัสถามเกวัตว่าจะทำอย่างไร เกวัตกราบทูลว่า พวกเราจะล้อมเมืองไว้อย่างนี้ ปิดกั้นทางเข้าออก ดูสิ จะเป็นอย่างไร เมื่อชาวเมืองเข้าออกไม่ได้ เกิดเดือดร้อนก็จะเปิดประตูเอง ถึงเวลานั้น พวกเราจะบททยีข้าศึกได้อย่างง่ายดาย